nom rap, nom rap. If you don't shut the fuck up, I'll fucking nom, okay? สวัสดีครับผมพบกับผมน้องรับนะครับผมรอบที่แล้วของเฟสโกนะครับผมอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมเลยต้องเล่นแบบบอทเข้าไปนะครับ รอบนี้ก็ภาวนานะครับผมว่า อยมันเล่นได้นะครับผมเริ่มไปเลยครับผม ล่างหนึ่งโอเครังหนึ่ง เดียวโผก็โผก็โผโอ้แป๊บเดียวมาที่หนึ่ง ให้มีระเบิดปาไปหน่อยเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหแป๊บเดียว ไม่ไหว ไม่ไหว เพื่อนเล่นเป็ด ก็บตังค์ซื้อทนายอื่นดีกว่าไหมโหแป๊บเดียว ระวังเพื่อน ไม่กล้าบุกเลยจริงตอนนี้เออ าจีซีฝากลูกเมียข้าด้วย โอ้ยยังไงก็แพ้ตู้ไม่ได้หรอก จริง โอ้ยโอ้ยเอ้ยบนบน มาดีมาดี ต้องบวก บวกให้สุด ๆ เลยนะเพื่อน แสงเพื่อนแสง โหมาอย่างเร็วเลย

เรียบร้อย แตกหนึ่งแตก What What the โอ้ยเราอะ Hey, Mr. Rager. n Let's go, my boys. แต่เจ็บที่ต้องรู้ Hey, Mr. Rager. n เบบี้แอลมองทางโน้นไม่มีโอ้มองทางนี้ไม่เจอวีโอเกียนสัตว์ oh, <laughs> Ini apa CS gua karaoke band ni? Bro, shut the fuck up, Roger. Huh? How you like that? Nom, nom rap, nom rap. If you don't shut the fuck up, I'll fucking nom rap. Uh, sorry, sorry. <laughs> อ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บขอปืนหน่อยเพื่อนเด้อโอ้เพื่อน อย่าไปเร็วดิ น่าจะล่างหมดนะ โอเค มันไปล่างหมด ล่างล่างล่างเต็มเลย nice. Why? lăng lăng lăng Wow. โอเคเพื่อนเพื่อนไปล่างนะโอเค สวย เอ้ย ได้ดาวเว้ยสองดาวแล้วอ่ะ มันมาเร็วต้อง ดักไปก่อนเลยดูทรงละตอนนั้น Okay.เห็นนะ เห็นนะจ้าโอ้ยโอ้ยเจ็บ Iya dia udah. Jangan maju, jangan maju banyak banyak banyak. Jangan maju. Bandal banyak. Nồn nè nóc kháu khu trúc Nồn nè nóc kháu khu trúc Ê Một là khui Ủa พื่อนบุกโอ้ย sorry uncle blind blind ah เพื่อนเพื่อนคุณจะตาบูดจากกับ blind Oh, oh, oh. Mati juga, Uncle. ไม่ได้ยิงเลย โอ้ เอาหัวไปผมมีเพื่อนสองทนายอยู่ไม่เป็นไร สองไว้สอง nice. อเมื่อกี้สะบัดเมาส์แบบ อืทำไปได้ โอ้ยอุตส่าห์เห็นแล้วแท้ๆ Okay guys, thank you guys. เย็นเหรอ Good night, good night. ใจเย็นใจเย็นเหรอ Good night. Good night กดนายโอเคครับผม พอหอมปากหอมคอนะครับ โชคดีเน็ตไม่หลุดนะครับผมเล่นจนจบเกมได้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรหรือว่าเล่นเดดโกแนวไหน ยังไงแนะนำมาได้นะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ